สรุปบทเรียนนี้นะครับ จากการที่นักเรียนนักศึกษาได้เรียนทั้ง 4 บทนะครับ สิ่งที่นักศึกษาจะได้ในบทเรียนก็คือ1นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแน่นอนแล้วนะครับ 2 นักเรียนรู้ว่าวิธีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย ต่ออย่างไรที่มันสามารถทำงานได้พวกหลอดไฟพวกอุปกรณ์ต่างๆ 3. นักศึกษารู้ว่าวิธีการจะตัดต่อไฟฟ้าเนี่ยทำยังไง ก็คือใช้สวิตช์สี่สิ่งที่เรารู้กันก็คือว่าเราใช้เซ็นเซอร์มาแทนสวิตช์ทำให้เซ็นเซอร์เนี่ยรอคอย สถานการณ์ที่เรากำหนดไว้ เมื่อมีสถานการณ์น้นผ่าเข้ามาเซ็นเซอร์จะทำการปล่อยกระแสไฟฟ้า และให้อุปกรณ์เช่นหลอดไฟ เช่นลำโพงไซเรนเนี่ยดังขึ้นมาได้นะครับ เรานำพวกนี้ไปประยุกต์ใช้งานในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ หรือภัยต่างๆที่เกิดในบ้านอย่างที่เราเห็นชัดกันทั่วไปนะก็คือ 1 ภัยของน้ำหลากครับ เมื่อมีน้ำไหลหลากมาอย่างรวดเร็วเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นตัวเตือน เมื่อเรามีระดับน้ำสูงเกินที่เรากำหนดไว้เซ็นเซอร์จะสั่งการให้อุปกรณ์เตือนภัยเตือนเรานะครับแม้แต่ภายในบ้านเองนักศึกษาเห็นว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ควันเนี่ยหากเกิดภาพว่าปกติเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีควันมันก็เซ็นเซอร์ก็จะเตือนเราอีกครับอาจจะเป็นเสียงไซเรนก็ได้เนาะนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อื่นเช่นเซ็นเซอร์แสงนะครับเซ็นเซอร์แสงเช่น หากเกิดภาวะตอนนั้นเป็นตอนกลางคืน หรือตอนมืดนะครับมันก็จะทำการเปิดไฟให้เราโดยอัตโนมัติเซ็นเซอร์บางตัวก็เป็นการสลับกัน หากภาวะมืดๆเนี่ยไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดมีแสงมันก็แจ้งเตือนกับเราได้ อันนี้อาจจะเกิดรูปแบบของไฟฟ้าภายในบ้านเกิดการเผาไหม้ เกิดไฟไหม้ขึ้นมา ตัวนี้ก็เตือนได้ หรืออุปกรณ์ตัวนี้เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวนะครับหากปกติไม่มีใครเคลื่อนไหว ไม่มีใครเข้าบ้านเรา มันก็ไม่เตือน แต่หากมีคนเดินผ่าน มีสิ่งอะไรผ่านที่เป็นการเคลื่อนไหว มันก็จะทำการแจ้งเตือนก็ปล่อยไปยังอุปกรณ์เช่น หลอดไฟมีหลอดไฟติด หรือให้ไซเรนดัง เราก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะ มีคนเดินผ่าน อุปกรณ์ทั้งสิ้นพวกนี้ครับ อยู่ที่การคอนโทรลหรือการควบคุมของเรา เลือกใช้ให้มันถูกวิธีเท่านั้น หลักสำคัญก็คือว่า นักศึกษาเลือกใช้อย่างถูกต้อง อันดับแรก2นักศึกษาเนี่ยทำการต่อวงจรควรระมัดระวัง เพราะว่าไฟฟ้าที่อาจารย์สอนในครั้งนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่ นะครับ แต่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ตามบ้าน220โวลต์ครับ เพราะว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นการใช้งานกันจริงๆหวังว่าคงได้ใช้ประโยชน์ในบทเรียนที่จัดสอนไปทั้ง 4 บทครับ ในที่นี้ก็จบการจบการเรียนนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ